ที่จะเดินเบื่อที่จะทักใคร เบื่อหน้าตัวเองในกระจกใสไม่รู้ใครๆนั้นเคยเป็นไหมที่ฝากฝ้าเบื่อตอนที่ไม่มา ทำเธอครึมครึมเหมือนจะมีฝนดูมือ กลายไปเป็นร้อนร้อยยิ้มเธอคอยรบกวนหัวใจ จนวันที่เธอจากฉันไปแม้เธอจะ อยากให้เธอลองกลับไปคิดดู สิ่งที่เธอฝากไว้ฝากไว้กลางหัวใจของฉัน ที่จะร้องเบื่อทุ่งทำนองเบื่อคำทุกคำที่ฉันพูดไป เพราะมันไม่ทำให้เธอเชื่อใจร้อง จากฉันไปแม้เธอจากไปแล้ว แต่แผลยังคงฝัง อยู่อยากให้เธอลองกลับไปคิดดู สิ่งที่เธอฝัน ฝากไว้กลางหัวใจแม้จะเจอ very close.